ต่อไปเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันนะคะ การป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้สูงอายุ โดยผู้ดูแลผู้สูงอายุ ต้องมีความรู้และมีทักษะที่เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น เช่น การเจาะคอสายสวนปัสสาวะ หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การทำแผลเบื้องต้นที่ถูกต้อง มีการสังเกตแผลที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ เช่น อาการบวมแดง อาการเจ็บบริเวณที่เป็นแผล การปิดผ้าพันแผล และรักษาความสะอาดของแผลให้กับผู้สูงอายุ การห้ามเลือดและยกส่วนที่เกิดแผลให้สูงขึ้น การรักษาแผลประเภทต่างๆ เช่น แผลถลอก แผลถูกบาด แผลฉีกขาด รวมไปถึงการป้องกันการอักเสบและติดเชื้อ เช่น การหลีกเลี่ยงในการแช่อ่างอาบน้ำ ห้ามแผลโดนน้ำ และการป้องกันสัตว์เลี้ยงมาอยู่ใกล้บริเวณที่เป็นแผล นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน เช่น การดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ การทำความสะอาดสายสวนปัสสาวะ การทำความสะอาดผู้สูงอายุ ที่มีท่อที่สอดใส่เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งควรจะได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอคำแรกคำว่าแผลภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า คิซึ คิซึแปลว่าแผล ถัดมาคำว่าอักเสบนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่า encho encho แปลว่า อักเสบ ต่อไปคำว่า ติดเชื้อนะคะคำศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นก็คือ kansen kansen แปลว่า ติดเชื้อ ต่อมาคำว่า บวมนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า haremas อีกครั้งนะคะ ฮาเดมัสแปลว่าบวม ต่อไปคำว่าเจ็บนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าอิไต อีกครั้งนะคะอิไต แปลว่าเจ็บ ต่อไปคำว่า หลีกเลี่ยงนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าซาเคมัสซาเคมัส แปลว่าหลีกเลี่ยงค่ะ ต่อไปนะคะในการอาบน้ำที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะนิยมการแช่น้ำในอ่างอาบน้ำกันนะคะ คำว่าอ่างอาบน้ำในภาษาญี่ปุ่นก็คือโอฟุโร ถ้าเราต้องการจะบอกว่าแช่น้ำในอ่างอาบน้ำก็จะพูดได้ว่าโอฟุโรไฮดีมัสโอฟุโรไฮดีมัสแปลว่า แช่น้ำในอ่างอาบน้ำค่ะ ต่อไปการห้ามนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า คินชิ คินชิแปลว่าการห้าม ต่อมาถ้าเราอยากจะพูดเป็นประโยคนะคะว่า ห้ามแช่น้ำในอ่างอาบน้ำสามารถพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าโอฟุโรไฮดุโคโตะคินชิเดสอีกครั้งนะคะ お風呂を入ることは禁止ですห้ามแช่น้ำในอ่างอาบน้ำค่ะ ต่อมาถ้าเราจะอยากบอกว่า ระวังไม่ให้น้ำโดนบริเวณรอบๆแผลนะคะ สามารถพูดเป็นประโยคภาษาญี่ปุ่นได้ว่าคิซุโนชูอิโอมิซุนุคิชเตคุดาไซอีกครั้งนะคะ キスの周囲を水抜きしてくださいคำว่าชุยอในรงนี้นะคะ ก็จะหมายถึงบริเวณรอบๆ ส่วนมิซูนุกิตัวนี้ก็หมายถึงการหลีกเลี่ยงน้ำค่ะ